ำยังไงให้พูดได้ทั้งอังกฤษและจีนคะพี่เพชรเนี่ยเคยรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอะไรมากๆไหมคะแล้วคิวตัวเองในตอนนั้นยังไงคะประมาณปีสามอะไปประกวด MC ของชิลาเว้ยพี่เพชรมีแฟนหรือยังคะบอกเขาไปหาทุกคนตอบยากเลยพูดเรื่องนี้แล้วเขินจัง ี่แบงคเป็นคนปากช้านะคะแคทชอบผู้ชายแบบไหน ที่เห็นแล้วรับดาเมจไม่ไหว แต่ตอนนี้รู้สึกแบบ ไม่ได้รู้สึกว่าเขาหลอดขัดใจเราขนาดนั้นแล้ว แต่ว่าเรารู้สึกแบบพี่เพชรไม่ลง เออเราทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปนาน เ็นฉากใหม่บ้างวันนี้นะคะเป็นจะมาทำคลิป Q&A คือฉันอยากรู้ว่าทำไมทุกคนถึงอยากรู้อ่ะพูดเรื่องนี้แล้วเขินจังแต่เป็นคนต่างชาตินะคะ มาทำความรู้จักเพชรกันมากขึ้นดีกว่า เพราะว่าตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำ Q&A เลยเนาะหลาย ๆ คนก็น่าจะอยากจะรู้อะไรมัง้งวันก่อนเพชรก็ตั้ง Q&A ไปใน Instagram นะคะ ก็มีคนถามคำถามเข้ามาอีริก ทีนี้สมองก็ไปแล้วันนี้นะคะ เพชรก็มีคนมาช่วยถามคำถามด้วย นั่นก็คือ ฮัลโหลอ่ะ มาสู่คำถามแรกกันนะคะ เริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรอครับ จริงๆอ่ะเพชรอเรียนภาษาจีนตอนป .4 เพราะว่าแม่ส่งไปให้เรียน แล้วหลังจากนั้นเรียนถึงป .5 แล้วก็เลิกเรียนแล้วค่ะ แล้วก็ลืมทุกอย่างหมดเลย จนกระทั่งมาถึงม .4 ที่ต้องเลือกสายภาษา ก็เหมือนได้มาเริ่มเรียนภาษาจีนใหม่อีกครั้งตั้งแต่ม .4 ค่ะ ต่อไปนะคะถามว่าพี่เพชรพูดได้กี่ภาษา ภาษาอะไรบ้างคะ เอาจริงก็3ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน หลายคนน่ะชอบคิดว่าเพชรอเก่งภาษาจีนมากอะไรเงี้ย แต่จริงๆอ่ะเพีรรู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองอ่ะดีกว่าภาษาจีนด้วยนะ ต่อไปนะคะ ถามว่าเมืองที่พี่เพชรไปอยู่ตอนไปเรียนมหาลัยมีหิมะตกไหมคะ ไม่มีคือเพชรอะไปอยู่มณฑลฝูเจี้ยนมานะคะ เมืองฝูโจว เมืองทางใต้ของเขาอะค่ะ มันจะไม่มีหิมะตกไม่เหมือนกับเมืองทางเหนือแบบปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรืออะไรอย่างนั้นอะอันนั้นจะมีหิมะตกแต่พอเมืองทางใต้อะด้วยความที่มันใกล้ใกล้ไทยมากกว่ามันก็จะไม่มีหิมะตก แต่ถ้าหนาวก็คือหนาวนะหนาวแบบ10องศาอะไรก็มีนี่ถามถามว่าทำยังไงให้พูดได้ทั้งอังกฤษและจีนคะมันอยู่ที่การใช้เลยอะมันต้องใช้บ่อยๆ เราสังเกตดูคนที่แบบเป็นไบลิงโกเนาะเป็นคนที่แบบว่าพูดได้ 2 ภาษาหรืออย่างเงี้ย มันเกิดจากการที่เขาได้ใช้มาตั้งแต่เด็กเลย อย่างเช่นแบบการพูดภาษาจีนกับคุณแม่ พูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่ออะไรประมาณเนี้ย ถ้าเกิดเป็นแบบเดาๆอย่างเงี้ยที่แบบว่าเพิ่งมาเรียนเอาทีหลังอะเพชรก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ที่การได้ใช้บ่อยๆ หาโอกาสให้ได้พูดภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาจีนด้วย อย่างเพชรอะมีเพื่อนฝรั่ง แล้วก็เพื่อนคนจีนเพื่อที่จะแบบได้ใช้ทั้งสองภาษาอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้น่าจะตอบยาวอยู่นะ เรียนภาษาจีนยังไงให้เก่งคะเรียนภาษาจีนให้เก่ง เอาจริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่า ไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรอ่ะ มันอยู่ที่การใช้เลยอ่ะ อย่างเพดะตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งภาษาจีนเลย ก็เลยหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่จีนมาได้ใช้ภาษาจีน ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ตัวเองไปอยู่ที่จีนอ่ะ ได้มีโอกาสได้พูดภาษาจีนมากขึ้นอย่างเงี้ย เออมาทำให้ภาษาจีนของเราดีขึ้นจริง ๆ ก็อยากจะแนะนำว่าถ้า อยากจะเก่งภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ตาม เรียนรู้คำศัพท์ทำความเข้าใจแกมมาแล้วหาโอกาส ให้ได้ใช้บ่อยๆ ให้ได้ใช้ได้ทุกวัน ฟังซีรีส์ ฟังเพลง ดูรายการทีวี พูดกับเพื่อนคนจีน ทำสภาพแวดล้อมตัวเองให้เป็นภาษานั้นๆ ยังไงก็ improve เก่งขึ้นแน่นอน เฮ้ย มันจริงจังว่ะ มาที่คำถามต่อไปนะคะพี่เพชร เกี่ยวกับการเรียนต่อค่ะ ก็มีน้องถามว่าพี่เพชรจะมีแพลนเรียนต่อไหมคะปโทปตีอยากจะเรียนต่อที่จีนไหม แล้วถ้ามีเนี่ยอยากจะเรียนต่อด้านไหน ไม่มีแผนเรียนต่อใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าเรารู้สึกว่าการเรียนปอโทอ่ะมันจะต้องให้ใจให้พลังกายพลังใจทุกอย่างลงไปในการแบบเขียนใด ๆอ่ะเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับตรงนั้น แล้วเราแบบกำลังแฮปปี้แล้วก็กำลังรุ่งในการทำ YouTube ตรงเนี้ยก็เลยอยากจะทำต่อไปก่อนแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากหาอะไรใหม่ ๆ ให้ตัวเองอาจจะคิดก็ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคิดนั้นค่ะ ถ้ามีโอกาสให้เลือกสาขาเรียนใหม่อีกรอบ พี่เพชรยังจะเลือกเรียนจีนอยู่ไหมคะ เลือกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปด้วยนะ ทำคลิปว่าทำงานกับบริษัทจีนคนจีนเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมอามาเรื่องที่การไปเรียนจีนบ้างนะคะ ตอนที่พี่เพชรไปเรียนจีนแรก ๆลำบากไหมคะ แล้วมีวิธีการปรับตัวยังไง ไม่ลำบากเลยค่ะแบบอาจารย์ทุกคนอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นคนต่างชาติก็จะพยายามสื่อสารกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาเลย ถึงแม้ว่าตอนแรกที่ไปอ่ะจะพูดไม่คล่องนะ แต่ว่ามันก็มีหนทางที่แบบทำให้สื่อสารได้มันก็ไม่ได้ยากอะไร แล้วก็พี่เพชรคุยกับคนจีน แรกๆ คุยรู้เรื่องไหมคะ ดูมีพื้นฐานนิดหน่อยพอไปคุยแทบจะฟังไม่ออกเลยคะ่ะขนาดเราอ่ะเป็นคนที่มีพื้นฐานมาระดับหนึ่งใช่ปะตอนไปอยู่จีนอ่ะด้วยความที่เขาจะพูดเร็วมากแบบที่เราไม่เคยชินหูมาก่อนอะแล้ว ก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกัน มันเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนภาษา ถ้าอยากจะทำให้คุยรู้เรื่องก็คือ ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น เพื่อทำให้เรารู้สึกชินหู รู้สึกคล่องปากมากขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นมันเอง มาเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับการแบบรักษาใจนะคะ มีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่าพี่เพชรเนี่ยเคยรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอะไรมากๆไหมคะแล้วคิวตัวเองในตอนนั้นยังไงคะ ประมาณปีสามอะไปประกวด MC ออกกีฬาเว้ยคือตอนแรกอะปีสองอะเราเคยไปสมัครมาแล้วก็ผ่านไปถึงรอบไฟนอลเลย แต่ว่าสุดท้ายก็แบบไม่ได้ใช่ไหม แล้วเนี้ยปีสามเราก็ไปสมัครใหม่ ด้วยความแบบเต็มร้อยมากเลยว่าเฮ้ยฉันต้องแบบอย่างน้อยก็ต้องไฟนอลลิสต์วะอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเองเต็มตัวดีมากอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายอะเหมือนแบบเราเตรียมตัวไปแต่เราตกอะเราก็เลยผิดหวังมาก คือเราอะเป็นคนที่ มองโลกในแง่ดีเว้ย เราจะไม่เอาความผิดหวังนั้นมากดตัวเองอะเราก็เลยคิดว่า เฮ้ย ถ้าเราตุ้มสิ่งนี้ ฉันจะทำสิ่งใหม่ที่มันใหญ่กว่า ตอนนั้นก็คิดไว้เลยว่าฉันจะทำ YouTube แล้วฉันจะต้องทำ YouTube ไปได้ดีด้วยอะแกเข้าใจที่ฉันพูดเข้าใจถึงแม้ว่าจะผิดหวังตรงเนี้ย ฉันจะแบบสู้กับอีกอย่างหนึ่งเพื่อแบบมาพิสูจน์ตัวเองว่า ฉันก็แบบทำได้ในอีกเวนึงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมาเรื่องการบริหารเวลาไหม ได้การบริหารเวลาค่ะมีคนถามว่าพี่เพชรตื่นกี่โมงนอนกี่โมง บริหารเวลายังไงถึงเรียน ทำงาน ทำช่องไปพร้อมๆกันได้เก่งมากๆอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เรียนหนังสือแล้วก็ทำช่องอยู่เนาะ ตอนนั้นเรายังทำคนเดียวอยู่ยังไม่มีคนตัดต่ออะไร มันแบบมันซัฟเฟอร์มากเลยอะสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือก็ช่องก็ต้องทำ ตอนนั้นก็เลยต้องจัด p ร i ลิตี้เลยว่า อะไรสำคัญที่สุดทำอันนั้นก่อนแล้วก็ช่วงนั้นอะช่องมันยังไม่ได้ใหญ่เท่าตอนเนี้ย เราก็ไม่ได้อัพคลิปแบบบ่อยขนาดนั้น ประเด็นคือมันอยู่ที่การจัดแ r i ลิตี้อะพอสวมหน้าเป็นยูทูบเบอร์ปุ๊บุตัดต่อคลิปทำคลิปใดๆบางทีจนถึงตีสี่ตีห้าถึงจะได้นอน แล้วก็ตื่น8ปดโมงมาเรียนต่ออะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เลยซัฟเฟอร์มาก พอเรียนจบปุ๊บก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมานิดนึงเพราะเราสามารถทำอะไรได้ฟรีสไตล์มากขึ้นต่อมานะคะก็จะเป็นคำถามที่มีคนถามมาเยอะมากที่สุดนะคะ เป็นคำถามที่โหเลือกไม่ถูกเลยนะคะ เรามาเริ่มที่คำถามสุดฮอตฮิตนะคะ นั่นก็คือพี่เพชรมีแฟนหรือยังคะ บอกเขาไปค่ะทุกคน คือฉันอยากรู้ว่าทำไมทุกคนถึงอยากรู้อะแต่คำตอบก็คือยังไม่มีนะคะ ไม่มีแม้แต่คนคุย ยังโสดสดนะคะ ต้องขึ้นเพลงนี้เลยอ่าโอเค มีคนถามต่ออีกหนึ่งว่าพี่เพชรอยากได้แฟนคนไทยหรือว่าาต่างชาติหรือว่าคนจีนคะ ผมยสพูดเรื่องนี้แล้วคืนจังสามีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะแต่เขาได้บอกความในใจของเขานะคะทุกคน คือเมื่อกี้แกตอบว่าแกไม่มีแฟนแต่ว่ามีกำลังแอบคุยกับใครอยู่หรือเปล่า ไม่มีเลยค่ะพี่แคทชอบผู้ชายแบบไหน ที่เห็นแล้วรับดาเมจไม่ไหว อ่า อันนี้ก็จะเป็นคำถามเดียวกันนะคะ แกฉันอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากเลย เพชรอะเคยทำ Q&A อันหนึ่งที่คุยกับแหวนไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าสเปคเป็นยังไง แล้วคลิปนั้นอะเพชรบอกว่า เพชรชอบแบบคนหน้าหวาน แบบอุ๋ยเขิมอย่างเงี้นอะแบบพยนนำจูฮยอกแบบนั้นอะแบบใส่นั้นด้วยโอ้โหเห็นแล้วกรี๊ดมากเลยเงี้ย แล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าสเปคเราเปลี่ยนเวยซึ่งก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าสเปคเราเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะเหมือนแบบพอโตขึ้นแล้วมันก็เหมือนมองอะไรเปลี่ยนไปตอนนั้นอ่ะยังคุยกับมินนี่อยู่เลยว่าเมื่อก่อนอ่ะดูรูปนอนจูฮายองเรากรีดมากเลยทำไมเขาหล่ออย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเขาหล่อทัดใจเราขนาดนั้นแล้ว แต่ว่าเรารู้สึกแบบเราชอบแนวไทยแบบฝรั่งอ่ะแบบมาคำถามเลยเอ้ยฉันก็ถ่ายฟีดไว้แล้วก็เจอรูปนอนจูฮายองอ่ะ เชื่อหล่อจังเลย่ะสรุปยังไงเนี่ยแม่สรุปคือฉันไม่ได้สนใจเราจะเป็นเอเชียหรือฝรั่งก็คือเราชอบคนหล่อชอบคนหล่อใช่เลยชัดเจนนะคะ ตั้งแต่ปีหนึ่งยันตอนนี้ใช่โอเคค่ะมีถามว่าพี่เพชรเคยมีฟิลผู้ชายจีนมาจีบไหมคะไม่มีค่ะ เพราะว่าตอนที่ไปอยู่จีนอะเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับกับคนจีนขนาดนั้น แต่จะบอกว่ากับคนชาติอื่นนี่ก็มีนะคะมินนี่คือแบบ มองบนงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คำถามจากแฟนคลับต่างชาติบ้างนะคะ อันนี้เพชรอยากอ่านคำถามเองไหมได้ได้ มองมาคำถามแรกคือ how is your Valentine's going ขึ้นรูปได้ไหมแปะรูปแฮร์รี่พอตเตอร์คือแบบ how you doing are you okay stay healthy safe and do more omega videos live from India thank you so much India fans and everyone I'm doing so well and thank you so much for supporting me, especially on my go videos. I'm trying to do more in this content, so please stay subscribe. Thank you so much. แล้วก็ What's your profession? What do you do for living? I am a YouTuber. <laughs> yeah. <laughs> จริงๆ มีคนถามคำถามที่เกี่ยวกับแหวนมาเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเพชรคิดว่าเดี๋ยวเรามาทำ Q&A คู่กับแหวนดีกว่า เราจะได้เมาส์มอยกับแหวนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ว่ามีคนถามมาด้วยเนาะก็คือ มีโอกาสอยากให้ชวนโจมาจอยด้วยค่ะ ขึ้นรูปโจ จริง ๆ เพชรเคยชวนโจไปแล้วนะคะ แต่ว่าเขาน่าจะแบบไม่กล้าเขิดเขินกล้องหรือเปล่าไม่รู้ ก็เลยแต่ว่าไม่แน่ถ้าเกิดมีคนเรียกร้องมาเยอะเดี๋ยวเพชรจะลองไปถามมาอีกนะคะ มันมีคำถามหนึ่งที่ไม่ได้มีถามในอินสตาแกรมเนาะแต่ว่ามีคนเม้นถามในยูทูบมาเยอะมากๆ ก็คือว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่เพชรไม่ลง เออแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปนั้น คือหลายคนก็รอคลิปที่เพชรถ่ายกับรอนนี่ใช่ไหมคะ คือคลิปนั้น ทุกคนเพชรรู้ว่าทุกคนชอบเพชรก็ชอบ เออรอนนี่น่ารักมากแล้วก็ไนทสมากเลยนะคะ จริงๆอ่ะเราก็ถ่ายคลิปด้วยกันไปแล้วนะคะ แต่ว่า ด้วยเหตุผลทางเทคนิคค่ะ คือวันนั้นอะเราถ่ายด้วยกันดีมาก ตอนนี้น่ารักมากอะไร อย่างเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ทุกคน มันมีแต่ภาพแต่ว่าไม่มีเสียงนะคะ ถ่ายก็เลยอ่ะมันทำคลิปไม่ได้แล้วก็เลย ไม่ได้ลงคลิปนั้นไป ก็เลยขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ที่อาจจะทำให้รอ เรามาสู่บทคำถามนะคะจริงๆ อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นคำถามเนาะ แต่ว่าอยากให้เพจได้ หนูเรียนจีนทุกครั้งที่เหนื่อยแล้วดูคลิปพี่เพชรพี่แหวนหนูมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณพี่พี่มากนะคะอุ้ยน่ารักไม่มีอะไรจะถามอยากบอกพี่เพชรว่าพี่เพชรเป็นแรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งของหนูเลยแล้วพี่เพชรนะครับ love you ไม่รู้จะถามอะไรแต่อยากขอบคุณที่พี่เพชรคือแรงบันดาลใจของหนูขอบคุณที่ทำคลิปดีๆให้ดูนะคะ หนูไม่รู้จะถามอะไรแต่ว่าพี่น่ารักจังคู่น่ารักที่สุดแบบมือทั้งสวยน่าทั้งน่ารักเฮ้ยพูดแบบนี้จะเอาอะไร ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ก็เอาจริงอ่ะเพจแบบทำช่องมาได้ 2 ปีกว่า ลงคลิปมาได้ตลอดเนี่ย ก็เพราะแบบคนเลยที่แบบเข้ามาคอมเมนต์ เข้ามากดดูยอดไลค์ ยอดวิว ยอดแชร์ การแท็กมาใน IG การ DM มาทุกอย่างอ่ะ มันทำให้เพจรู้ว่า สิ่งที่เพจทำอยู่อ่ะ ไม่ได้ทำแล้วมันเปล่าประโยชน์นะ มันยังมีคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้มีคนที่ enjoy ยังมีคนที่เหมือนได้กำลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกลับไปเพื่อที่จะเอาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ เราก็รู้สึกเออที่ทำอยู่ตรงนี้ คนอื่นก็ได้ประโยชน์นะเว้ยทำต่อไปละกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนเลยนะคะ สำหรับทุกอย่างที่ให้ด้วยกันมาตลอดก่อน ก็ขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิป Q&A ท้องฟ้า กล้จะมืดแล้วขอบคุณมินนี่มากเลยนะคะที่มาเป็นผู้จัดการเมนเจอร์นะคะ ยินดีมากค่ะ ค่ะ แล้วก็ ถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะ ฝากติดตาม IG Facebook TikTok เพจแซดด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย